ทศวรรษหน้ามีการคาดการณ์จากสำนักวิจัยต่างๆว่า จะเกิดยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างโดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และผู้นำประเทศที่มองการไกล ผลของการปฏิวัติภาคการผลิตของอาเซียน จะเพิ่มความสามารถในการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่จะลดอัตราการว่างงานลง และจะสร้างงานที่มีค่าจ้างสูงขึ้น ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการทางดิจิทัล ดิจิทัลเซอร์วิสจึงมีความสำคัญยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อฉกฉวยโอกาสใหม่นี้ให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป การใช้ศักยภาพทางดิจิทัลดิจิทัลไลเซชันจะช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีต้นทุนด้านแรงงานต่ำลง และมีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้นเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กำลังถูกนำมาเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่านการสื่อสาร Internet of Things หรือ IoT ในขณะที่ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าขึ้น จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือ Big Data ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โลจิสติกและการขาย โดยในอนาคต โรงงานต่างๆ จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในปัจจุบัน ในเชิงของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เฉพาะสำหรับบุคคล และมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น การผลิตจะทำได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน และมีคุณภาพสูงขึ้น เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยสร้างรายได้มหาศาล และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจัยที่สำคัญ3ประการที่กำลังขับเคลื่อนการยกระดับ GDP ของประเทศคือ 1. การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้น ทั้งโมบายและฟิกไลน์ 2. ความสามารถในการผลิตของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และ 3. อุตสาหกรรมดิจิทัลแบบใหม่เช่นอีคอมเมิร์ซและบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญแต่ต้องถูกหล่อหลอมและขับเคลื่อนในระบบนิเวศที่เหมาะสม ทุกองค์กรที่มีความก้าวหน้า และใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีโครงสร้าง และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อรองรับและสนับสนุนการเกิดนวัตกรรม ประเทศไทย จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่นวัตกรรมสามารถเจริญงอกงามได้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาแรงงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ โดยขณะนี้ประเทศไทยกำลังพยายามพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล สตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มส์โดยมีการนำเสนอโปรแกรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพในประเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านธุรกิจของพวกเขาให้กลายเป็นจริงได้ สำหรับประเทศต่างๆในอาเซียน ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล กำลังเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม สร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาเซียนมีโอกาสในการก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้นำในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยพื้นฐานหลากหลายประการที่พร้อมอยู่แล้วในขณะนี้คือ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งมี GDP มูลค่า 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยการเติบโตร้อยละ 6 ต่อปี มีประชากรที่สามารถอ่านออกเขียนได้จำนวนกว่า 600 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 40 มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนประมาณร้อยละ 35 และกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีสถิติ ติดตามการเกิดนวัตกรรมและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการไหลเวียนของเงินทุนได้อย่างเสรี ภาคการผลิตของอาเซียน มีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างสอดคล้อง กลมกลืน เป็นสายการผลิตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังผลิตขึ้นมาใช้งาน ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลได้ทั่วประเทศ ทั้งภูมิภาคอาเซียน จนทำให้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ประชาชนมีกับภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ภายในปีพุทธศักราช 2568 ประชากรอาเซียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มดิจิทัล โดยกำเนิดดิจิทัลเนทีฟพร้อมไปด้วยการใช้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ทางด้านชีวิตส่วนบุคคลและหน้าที่การงานดีมากยิ่งขึ้น อุปสรรคสำคัญทั่วไปหลายประการที่กีดขวางระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย และเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งอุปสรรคต่างๆ ดังต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมบริการทางการเงิน ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีคอมเมิร์ซ ความตระหนักและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระดับต่ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการบริการดิจิทัล การขาดตลาดร่วมดิจิทัลเกิลดิจิทัลมาร์เก็ต อุปสรรคของ Local คอนเน็ตอุปทานของโ l o c a คอนเทนต์ที่มีจำกัด โดยมีสาเหตุสำคัญ มาจากระบบนิเวศดิจิทัล ในประเทศที่ไม่แข็งแกร่ง โดยสรุป Thailand 4.0 จะต้องไม่เป็นเพียงแค่การ ประดิษฐ์คีย์เวิร์ดที่สวย หรู แต่ประเทศไทยจำเป็นต้องยกเครื่องหมาย และกฎระเบียบที่มีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยประเทศไทยต้องส่งเสริม เสริมสร้าง แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้มีความแข็งแกร่งทบทวนกฎหมาย และกฎข้อบังคับสำหรับภาคส่วนที่สำคัญเช่น การให้บริการทางการเงิน การกระตุ้นระบบนิเวศดิจิทัล ให้ประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น การดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ในการขยายการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงอย่างรวดเร็ว ให้ทันต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของทุกอุตสาหกรรม และหากประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านการให้บริการดิจิทัลแล้วก็จะทำให้ประเทศสามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกับการเป็นผู้นำในการบริการดิจิทัลในภูมิภาคนี้ และของโลกอย่างยั่งยืน